ตัวนี้ถ้าเข้าคอมโบเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันแตกอ่ะมันก็จะเพิ่มฟีสปินไปเรื่อย ๆ นะท่านผู้ชมมาโอ้ดอกนี้สวยจริงฮะหมื่นแตกเรียบร้อยท่านผู้ชมโอ้โล่งใจสักที โล่งใจสักทีมาขอดอกนี้แหละพอเลยนะท่านผู้ชมอุ่นใจแล้วครับผมนะ เออ กว่าจะได้นี่ขนาดเบ็ดร้อยห้าสิบนะยังแตกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันฮะ ยังไม่หมดฟรีนะ มีหกหมุนหกหมุนฟรีอยู่ฮะตอนเนี้ยนะครับ เดี๋ยวลุ้นหมดเนี่ยถ้าบวกประมาณสองหมื่นผมหยุดแน่นอนนะท่านชมมาถอนก่อน ค่อยว่ากัน อืมอย่าเพิ่งเกิด อ่ะ มาครับผมท่านผู้ชมมากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยีต้อนสเตตฟาดมาแล้วจ้ะนะครับผมยินต้อนรับนะเพื่อนทุกท่านเลย รวมถึงเพื่อนทางด้านสปปลาวด้วยนะครับผมสบายดีนะยินต้อนรับทุกท่านนะที่เข้ามาจอยกันนะในกลุ่มแอปแบนนะท่านผู้ชมมาก็ ล่าสุดก็มีใครวะ เอามาขิงน้ำเต้าปูปลานะสักหน่อยแล้วกันเอ้ยอยากโดนเหมือนกันท่านผู้ชมนะครับ ล่าสุดที่เข้ามาเล่นนี้ก็คือ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ย สัปดาห์ก่อนมั้ง ก็อย่างที่เห็นนะ 4,800 ก็ถือว่ายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้มากมายอะไรนะ แต่ว่าวันนั้นผมรีบก็เลยนะ ไม่ได้คุยกับเพื่อนๆเลยนะน่าเสียดายโอเคครับผมนะ ก็มาพร้อมกันนะครับผมนะ ตอนนี้อยู่ที่เกมนะน้ำเต้าปูปลาแล้วกันชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเกมว่าอะไรวะวินวินฟิตอะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมถ้าผมพูดชื่อผิดก็ประธานอภัยด้วยแล้วกันแต่ว่าเพื่อนๆที่ เป็นนักปั่นสล็อตนะ สายปั่นของเราก็รู้กันดีนะในชื่อน้ำเต้าปูปลานะครับผมนะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะ เอามาด้านล่างแล้วกันนะด้านบนก็ได้ไหมไม่เป็นไร นะ อยู่ด้านบนแล้วกันโอเคท่านผู้ชมมา เดี๋ยวมาลองดูนะโอ้ยเบ็ดห้าสิบไม่ไหวนะเดี๋ยวขอไปสักยี่สิบกันแล้วกัน เดี๋ยวผมล้างหน้ากระดานทิ้งไปก่อนนะสี่ห้าหมุนนะเดี๋ยวว่ากันฮะสวยฮะดอกนี้สิบเจ็ด หืมทำไมวันนี้มันเกลือๆวะ ขออนุญาตเปิดเทอร์โบนะ อืมมาครับผมสวย ไปหนึ่งรอบหูยหน้าเขียวตัวนี้น่าเสียดายวะ มา อือหือ เออมาปลามาสวยฮะ อือหือ ขออนุญาต เพิ่มไปที่ห้าสิบนะท่านชมอะออโต้ดูดิไม่ค่อยแจกเลยวะนะกดมือ เหมือนจะไม่ค่อยเข้าท่านะ เอาเดี๋ยวดูยาวๆฮะท่านชมฮะอืม สถานการณ์ยังไม่ดีเท่าไหร่นะท่านชมฮะตามที่เห็นนะ โอ้โห หน้าเขียวสวยฮะกู้มาสวยฮะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบมาแล้วหนึ่งดอกครับผมท่านชมฮะเงินเราก็โตชัยโยโหหิ้วมาอีกแล้วจ้ะ 1,290นะเก็บไปเรื่อย ๆ ครับผมอืมมาสักทีเถอะ โอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยไม่ทอด โอ้อะผมขอขยับขึ้นอีกนิดนึงนะท่านผู้ชม ไม่สะใจเลยอะ่ะ ถือซะว่าเอากำไรเล่นนะในส่วนตรงนี้นะกำไรประมาณพันนิดๆโอ้ยจะได้เอารอบนี้ลงช่องไหมเนี่ย ไม่เจอช็อตเด็ดเลยฮะ หนักๆ ยังไม่มีนะฟีสปินก็ยังไม่เข้านะ อืมคุณสอง โอ้สูงสุดได้แค่คุณสองเอ้ารอยหนึ่งตัวครับผมนะฟีสปินมีสิทธิ์จะเข้าไหมมาดูฮะ มีโอกาสไหม เรียบร้อยไม่เข้าด้วยอ่ะไปยาวๆไปเลยทีเนี้ยโอ้คุณเอ้ยเออโหท่านผู้ชมฮะฟิลิปปินไม่เข้าแบบนี้ ผมว่าผมต้องดันเบ็ดเยอะแล้วแหละเพราะว่าเกมเนี้ยมันดันได้เยอะนะเห็นไหมเห็นไหมดันได้สูงสุดถึงเบ็ดสองพันนะท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดันสู้เลยไปเบ็ดหนึ่งร้อยเลยกันท่านผู้ชมฮะไปฮะ คือถ้าฟรีสปินไม่เข้าผมกะจะให้มันแตกนอกแบบหนักๆสักหนึ่งดอกแล้วมันคุ้มค่าไปเลยอะ ประมาณนั้นอะนะฮะ โอ้ฟรีสปินจะบ้าจะบอ อืม ตอนนี้ยังสนุกไม่ออกนะสารภาพตรงๆเลยท่านผู้ชมฮะยังสนุกไม่ออกฮะฟิสปปินก็ไม่เข้าดอกใหญ่ ๆ ยังไม่มีเลยขนาดเพิ่มไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยนะท่านผู้ชมฮะอือหือ อย่าว่าผมงานงี้นะไปที่เบ็ดร้อยห้าสิบมาผมวัดเลยหมดไม่เป็นไรฮะนะไปสามสิบหมุนเลยแล้วกันท่านผู้ชมฮะขอ ดอกใหญ่ๆสักหนึ่งดอกนะแต่งนอกก็ได้หรือเข้าฟิสปินพอให้ได้ลุ้นก็ได้ครับผมนะ มาเข้าสักทีเถอะฟิสปินมาตัวเดียวเองโอ้โหแตกยากแตกเย็นท่านผู้ชมเอ้ยน่าจะเกลือแล้วแหละท่านผู้ชมฮะ น่าจะเกลือนะปลามา โอ้ได้น้อยจัดไปคูณสามไปจ้ะ อืม ได้สูงสุดถึงคูณสามไม่มีต่อต่อด้วย เอามาเบ็ดร้อยห้าสิบนะท่านชมฮะบอกก่อนแล้วกันท่านชม โอ้โห เรียบร้อยมาสักทีเถอะ โอ้ยปล่อยชุ่มเชื่อหน่อยมาเดี๋ยวมาดูฟีสปินของน้ำเต้าปูปลาดูฮะว่าจะ สะใจแค่ไหนนะท่านชม อ่ะ ไปสามหมุนเออมา กินไปอีกละสองหมุนจ้ะ มาหน้าแดงหน้าเขียวปลากุ้งมามาปลามาอีกหนึ่งรอบน้ำเต้าได้ไหมแถวแรกสวยงามพระราแปดจัดไป อะไรก็ได้โอ้ยน้าเขียว กุ้งไม่มานะโอ้โหกุ้งปลามาสวยอะน้ำเต้ามาด้วย ปลามา ขอกุ้งได้ไหมแถวแรกอะโอ้น้ำเต้าแถวสองไม่มีโอ้ยขาดขาดเกินเกินไปหมดนะท่านผู้ชมอ้าวมาสวยอะน้ำเต้ามาอการ่อยมานี่ไงกุ้งมาต่อเนื่องมาปลาได้ไหมแถวสองอะไม่มีด้วยอะนะอะยังไปเรื่อยๆฮะนะ ตัวนี้ถ้าเข้าคอมโบเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันแตกอะ่ะมันก็จะเพิ่มส ฟรีสปินไปเรื่อยๆ นะท่านผู้ชมมาโอ้ดอกนี้สวยจริงฮะหมื่นแตกเรียบร้อยท่านผู้ชม โอ้โล่งใจสักที โล่งใจสักทีมาขอดอกนี้แหละพอเลยนะท่านผู้ชมฮะอุ่นใจแล้วครับผมนะ เออ กว่าจะได้นี่ขนาดเบ็ดร้อยห้าสิบนะยังแตก อ่ะ เดี๋ยวมาดูกันฮะ ยังไม่หมดฟรีนะ มีหกหมุน หกหมุนฟรีอยู่ฮะ ตอนเนี้ยนะครับ เดี๋ยวลุ้นหมดเนี่ยถ้าบวกประมาณสองหมื่นผมหยุดแน่นอนนะท่านผู้ชมมะถอนก่อน ค่อยว่ากัน อืมอย่าเพิ่งเกลือนะอย่าเพิ่งเกลือนะมาหนึ่งรอบ ไป โอ้โห ยาวๆเลยท่านชมฮะมาลุ้นกันยาวๆ มีโอกาสที่จะแตกดอกใหญ่อีกสักหนึ่งดอกไหมเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูนะ อือหือเออไปหืมสวยท่านผู้ชมฮะมันกดได้ไหมวะผมขออนุญาตกดนะอ่ะไปเร็วๆเลยเดี๋ยวมาดูฮะโอ้ท่านผู้ชมเอ้ยนะ ได้หมื่นแปดนะท่านผู้ชมฮะถือว่าคุ้มค่าแล้วนะลุ้นเหนื่อยหน่อยแต่ว่ายังดีฮะนะท่านผู้ชมฮะอ่ะผมขอปิดเลยแล้วกันท่านผู้ชมฮะหยุดตรงนี้เลยบวกรวมๆนะ บวกรวมๆ ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะผมตีประมาณ หมื่นห้าหมื่นหกอ่ะนะโดยประมาณก็ถือว่าโอเคแล้วผมขออนุญาตถอนนะ ขอถอนออกสองหมื่นเลย เดี๋ยวเหลือเต็มชีไว้สองพันเจ็ดพอเพราะว่าเกมเนี้ยลุ้นยากมากนะครับผมแต่เดี๋ยวจะลองดูอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับน้ำเต้าปูปลานะ เพื่อนๆท่านใดที่ไม่ทัน นะครับ ผมไม่ต้องไม่ต้องเสียดายไป นะ รอบหน้ายังมีนะ กดสับตะไคร้ไว้จะได้ไม่พลาดนะที่ผมลุยต่อแน่นอนนะขออนุญาตถอนออกสักคู่เดียวนะท่านผู้ชมฮะ